สวัสดีค่ะ อาจารย์พยิดานะคะ Hello everyone nice to meet you again เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับการรีวิว chapter 2นะคะในวันนี้นะคะ อาจารย์ขอสรุปเนื้อหาในบทที่2นะคะในบทที่ 2 เราพูดถึงเนื้อหาทั้งหมด 5 เรื่องด้วยกันนะคะ ในเรื่องแรก the first the first one important of introduction and making friends นะคะความสำคัญของการแนะนำตัวและการสร้างมนุษยสัมพันธ์นั่นเองนะคะ two introduce yourself นะคะการแนะนำตัวเอง ใช่ไหมคะจำได้ไม่เอ่ย three start conversation with people you don't know ก็ ในเรื่องหัวข้อที่สามเนี่ย ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเริ่มพูดบทสนทนาสนทนากับคนต่างๆ ที่เราไม่รู้จักนะคะ four how to ask question to get to know your classmate or stranger นะคะเราจะรู้จากเพื่อนหรือคนแปลกหน้า เราจะเริ่มต้นคำถามว่าอย่างไรดี ใช่ไหมคะ the last one gamma i n s i g h t ก็คืออย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วตั้งแต่บทที่หนึ่งว่า ไม่ว่าจะยังไงภาษาอังกฤษเราก็ยังต้องเรียน grammar หรือหลักอวยากรอยู่นั่นเองนะคะเราไม่เราไม่ได้ทิ้งไปสัทีเดียวนะคะเพียงแต่ว่าในการพูดหรือสนทนาแรกๆนั้นไม่ควรที่จะนั่งจำแต่แกรมมานะคะ ทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องแรก i m p o r t a n t of introduction and making friends ก็คือความสำคัญของการแนะนำตัวนะคะ ในความสำคัญของการแนะนำตัวเองนะคะ ก็ทำไมเราจะต้องแนะนำตัวรู้ไหมคะ เพราะการแนะนำตัวเนี่ย เป็นสิ่งสำคัญของสายตาชาวโลก ชาวต่างชาติ หรือว่าชาวอาเซียนนั่นเอง การแนะนำตัวเป็นสิ่งสำคัญมากๆ เพราะว่าการพบเจอกันครั้งแรกไม่ได้หมายถึงการพูดแต่ชื่อตัวเองเท่านั้น แต่หมายถึงการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้คนใหม่ๆ ด้วย ผ่านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือแม้กระทั่งการแสดงออกผ่านท่าทางต่างๆ หรือที่เราเรียกกันว่าเจสเตอร์นั่นเองนะคะ การแนะนำตัวเองจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก ๆเลย สิ่งที่ตามมาก็คือ ได้เพื่อนใหม่นั่นเองค่ะ หรืออาจจะถูกเกลียดเลยก็ได้นะคะ ถ้าเกิดเราเริ่มต้นในการพบปะ โดยเราไม่รู้จักการวางตัว เขาบอกว่า the first impression สำคัญมากๆนะคะ การแนะนำตัวเองในงานสังคมต่างๆ ก็มีทิปส์อยู่ 3 ข้อหลักๆก็คือ ข้อที่1 eye contact คืออะไรคะ การสบตา ใช่ไหมคะ การสบตาสำคัญอย่างไร บางคนบอกว่าอ่ายินดีที่ได้รู้จักแต่หลบสายตา เราจะอยากรู้จักเขาไหมคะ ใช่ไหมคะ smile คือการยิ้มหรือรอยยิ้ม คนไทยเราได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสยามเมืองยิ้มนะคะ แต่ไม่ใช่ว่าเวลาก็ถามทางหรือถามอะไร หรือถามอะไรที่เราไม่รู้แล้วก็ smile อันนี้ไม่ใช่นะคะ ต่อมาอันสุดอันสุดท้ายก็คือ gesture gesture ก็คือบุคลิกท่าทางนั่นเอง บางบุคลิกท่าทางบ่งบอกถึงความมั่นใจและไม่มั่นใจ หรือความเป็นกันเอง เช่นเขากำลังซีเรียสอยู่เลย อยู่ๆก็หัวเราะออกมาเขาจะว่าเราบ้าไหมฮะใช่ไหมคะ นี่แหละทำไมถึงบอกว่ามีทิปส์อยู่ 3 ข้อหลักๆ ถ้าเกิดทำได้นะคะ เราจะมีเพื่อนฝูงมากมาย ที่เข้ามารู้จักกับเรานะคะ เรามาพูดถึง making a new friends ค่ะ อย่างที่เราทราบกันแล้วว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมใช่ไหมคะ ไม่สามารถอาศัยอยู่โดยโดดเดี่ยวได้ เราทุกคนต้องการใครสักคนไว้พูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆในชีวิต ทั้งสุขเศร้า เหงาทุกข์ ด้วยเหตุนี้คำว่า friend หรือ friendship จึงได้เกิดขึ้นใช่ไหมคะ ซึ่งอาจารย์ได้แบ่งประเภทของ friends four type of friends ตามการแบ่งของ g r a t i o n Rubin ใช่ไหมคะ ว่ามีอะไรบ้างนั้นมาดูกันค่ะ must friends สำหรับคำคำนี้ ที่อาจารย์ได้ให้ความหมายเอาไว้ก็คือเพื่อนที่สนิทเป็นได้ทุกสิ่ง เช่นสำหรับอาจารย์แล้วก็แฟนของอาจารย์หรือสามีของอาจารย์นั่นเองค่ะ ข้อที่2 plus friend ก็คือเพื่อนที่เราเไว้ใจบางคนจะมีอยู่หนึ่งคนใช่ไหมคะเพื่อนที่เราไว้ใจไว้ใจมากๆบางทีก็ไปบ่นให้เพื่อนฟังใช่ไหมคะบ่นทุกเรื่อง วันนี้หมาฉันตาย หมูออกลูกอุ๊ยควายบ้านนั้นขโมยกินหญ้าบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นคือ plus plus friend นะคะต่อมา คือ rust friends ก็คือเพื่อนที่ห่างห่างกัน คือรู้จักกันมานานแล้วแต่มีอันจะต้องห่างกันไปนะคะหรือมีอะไรเกิดขึ้นสักอย่างเราเรียกว่า last friend ค่ะอันสุดท้าย just friend มีไหมคะ ทุกคนต้องมีแน่เลย เวลาเราทำงานเราก็จะมีเพื่อน just friend เนี่ย ถ้าเกิดเราเปรียบเทียบแล้วก็จะเป็นพวกเพื่อนร่วมห้องเพื่อนร่วมเรียนหรือลูมเมดอะไรประมาณนี้ค่ะ ที่เราต้องพบปะเจอในวงสังคมต่างๆใช่ไหมคะเห็นไหมคะ แค่คำว่า making a new friends เราก็จะได้คำศัพท์ใหม่ ๆ ประเภทของเพื่อนนั่นเอง ใช่ไหมคะ ในบทนี้เราก็จะได้เรียนรู้นะคะ โดยการประยุกต์ว่าประเภทของเพื่อนมีอะไรบ้างนั่นเอง มาถึง section ที่ 2 หรือ the second one introduce yourself ยังจำได้ไหมคะ ว่าอาจารย์ให้ tips อะไรไปไว้ไปแล้วบ้าง การแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ หรือ basic นั่นเองนะคะ ที่อาจารย์สอนไป five step อาจารย์ให้เอาไว้ 5 ประการด้วยกัน ใช่ไหมคะ เราต้องไม่ลืมนะคะว่าสิ่งเหล่านี้ มันสำคัญมากๆ ถ้าเกิดเราทำได้นะคะ อันแรกก่อนอื่นเลย เราจะแนะนำตัวให้กับคนอื่นเขาได้รู้จักเรา เราต้อง greeting ก่อน ก็คือการทักทายนั่นเองค่ะ ข้อที่ 2 ค่ะ tell your name หลังจากที่เรา greeting เรียบร้อยแล้ว say hello หรือ good morning ใช่ไหมคะ หรือ good afternoon เสร็จแล้วเราก็บอกว่า my name is ก็ได้ หรือ I am ก็ได้ ใช่ไหมคะ อันดับที่ 3 คือ tell your occupation ทำไมอาจารย์ถึงบอกว่าให้บอกถึงอาชีพ เพราะกลุ่มที่เรียนกับเราเนี่ยนะคะ กลุ่มที่เรียน Easy English for Everyday Life กับอาจารย์ มาจากหลากหลายสถานะมากเลย มีตั้งหลายเลเวล เริ่มตั้งแต่ประถมมัธยม ปริญญาตรี อนุปริญญาตรี แล้วก็ ปริญญาโทก็มีค่ะ ด็อกเตอร์ก็มีนะคะ ดังนั้นอาจารย์จึงบอกว่าอันดับที่ 3 ให้เราบอกถึงอาชีพ tell your occupation นั่นเอง ต่อมา ข้อที่ 4 เราควรที่จะบอกว่า where are you from หรือคุณมาจากที่ไหน เช่น อาจารย์มาจาก I come from นครราชสีมา นั่นเอง ใช่ไหมคะ อันดับที่ 5 ก่อนที่พอเรารู้แสดงความรู้จักกับใครเขาแล้ว เราต้องบอกเขาว่า it's nice to meet you หรือ nice to meet you นั่นเองค่ะ เพื่อให้บอกกับเขาว่า ยินดีที่ได้รู้จักนะคะ แล้วก็ยื่นมือไป จับมือด้วย ความกระชับนะคะ ไม่ใช่จับแบบปล่อยๆนะคะ จับและกระชับ ถ้าเกิดยังจำวิธีการแนะนำตัวเองไม่ได้ ให้กลับไปดูวิดีโอนะคะ ซึ่งอาจารย์ได้คุยกับอาจารย์ตีนาอยู่สองคน แล้วอาจารย์ก็พยายามแนะนำตัวเองกับอาจารย์ตีนา ให้ทุกคนได้เรียนรู้วิธีการแนะนำตัว ดูจากวิธีการจับมือด้วยนะคะ เพราะนั่นคือเจสเตอร์สำหรับการแนะนำตัวเองนะคะ The third section start conversation with people you don't know หมายความว่าไงคะ การเริ่มต้นสนทนากับคนที่เราไม่รู้จัก เราต้องทำยังไงบ้างนะคะ จำได้ไหม อันดับแรก เราต้องรู้ก่อนว่าคนแปลกหน้าเมื่อเจอกันครั้งแรก เราจะได้พบเจอกัน เราจะทักทายกันว่า how do you do เพราะอะไรรู้ไหมคะ เพราะเป็น formal greeting ก็คือการทัก ทายแบบเป็นทางการนะคะ เราต้องดูสถานการณ์ด้วยว่าขณะนั้นเราแนะนำตัวในฐานะที่เราไปติดต่อราชการ หรือเราทักทายเพื่อนในห้องเรียนเฉยๆดังนั้นคำว่า how do you do อันนี้เป็น formal greeting หรือทักทายอย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบเลยนะคะ ต่อมา the fourth the fourth section ก็คือ how to ask question to get to know your classmate or stranger เราอยากรู้จักกับเพื่อนเราต้องทำไงบ้างคะ เรารู้ไหมว่าเราจะต้องทำยังไงบ้าง แต่สิ่งที่อาจารย์ให้ไปนั้นก็คือ รูปประโยคคำถามที่เราสามารถถามได้ใช่ไหมคะ เป็นวลีต่างๆ แต่สิ่งที่สำคัญก็คือ four things that you cannot ask the foreigner มีอยู่4สิ่ง ที่เราต้องระมัดระวังในการซักถามนะคะ ข้อแรกคือ how old are you คือการถามอายุแบบตรง ๆ เนี่ย ใครๆก็ไม่ชอบนะคะ แต่ถ้าเกิดเราอยากถาม อายุเขาจริงๆเราลองถามเขาว่า when is your birthday ดีกว่านะคะต่อมาข้อ 2 how much money do you have หรือ how much money do you earn อันเนี้ย คนไทยชอบถามนะคะ ว่าเฮ้ยแกได้เงินเดือนเท่าไหร่เพิ่งมาทำงานแรก ๆเลย ครั้งแรกในชีวิตที่อาจารย์ทำงานที่ที่หนึ่งนะคะเอ่อไม่ใช่มหาลัยนะคะ เป็นเอ่อบริษัทบริษัทหนึ่งมีคนเข้ามาถามอาจารย์ว่าเฮ้ยแก แกได้เงินเดือนเท่าไหร่เพราะว่าระดับของเงินเดือนของเอกชนมันต่างกันมาก อาจารย์ก็มองหน้าเฮ้ยถามอย่างนี้ได้ด้วยเหรอ อย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แม้แต่คนไทยเรายังรู้สึกไม่ค่อยพอใจเลย แล้วฝรั่งเขาจะพอใจไหม ข้อที่ 3 ที่เราต้องระมัดระวังก็คือ religions ก็คือศาสนา ฝรั่งเขาจะถือเรื่องนี้มาก เพราะบางคนเขาจะมีสงครามทางด้านศาสนาอยู่แล้ว เช่นสงคราม สงครามระหว่างยิวกับอะไรสักอย่างเนี่ยแหละค่ะอาจารย์จำไม่ได้ แต่ก็คือถ้าเกิดสมมติว่ามีใครมาถามว่า คุณเป็นมุสลิมไหม คุณเป็นชาวพุทธหรอ คุณเป็นคริสเตียนหรอ คุณเป็นยิวหรือเปล่า เนี่ยฝรั่งเขาจะตัดบทสนทนาเลยนะคะ จะเดินหนี หรือบางคนก็อาจจะบอกว่า not your business นะคะก็คือไม่ใช่ธุระกงการอะไรของคุณนั่นเองนะคะต่อมาอันสุดท้ายอันนี้ร้ายแรงที่สุดเลย เพราะว่าชาวต่างชาติเขาเนื่องจากมันมีการทะเลาะวิวาทกันบ่อย ดังนั้น politics คือตัวสุดท้าย คือตัวที่สำคัญมากที่สุด ก็คือเรื่องของการเมือง เพราะอะไรเพราะบางคนเขา อาจจะมีข้อถกเถียงกันค่อนข้างมาก ดังนั้นเขาจึงไม่พยายามที่จะพูดถึงเรื่องการเมืองใด ๆ โดยเด็ดขาด จะไม่ค่อยเหมือนคนไทยที่เปิดกว้างในการถกเถียงเรื่องของการเมืองนะคะ อ่ะพาสุดท้าย the last section is grammar insight นะคะ อย่างที่อาจารย์เคยบอกไปแล้วว่า แกรมมาอาจจะต้องลืมไปก่อนเวลาที่เราฝึกพูด แต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เราต้องใช้จริงๆแล้วนะคะ เรายังต้องกลับมาจับแกมมาเข้ามาอยู่ดีใช่ไหมคะ เราหนีมันไม่พ้นแน่นอน แต่ว่าในระยะที่เราเริ่มฝึกแรก ๆนั้น เราจะให้ลืมแกมมาไปก่อน ไม่งั้นเราก็จะพูดไม่ได้นะคะ เวลาที่เราพูดกับเวลาที่เรา ที่เราเขียนต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะ ทีนี้เรามาดูกราฟมาในบทนี้จะมีอยู่2 ประเภทนั้น ด้วยกันก็คือ อันแรก WH question การถาม หรือคำที่ใช้แสดงคำถาม ที่ต้องการให้ผู้ตอบบอกถึงข้อมูลหรือเรื่องราว ที่ผู้ถามต้องการทราบคำถามประเภทนี้เรียกว่า information question ส่วนมากจะขึ้นต้นด้วย WH ซึ่งมีอะไรบ้างนั้นมาดูกันเลยค่ะ what แปลว่าอะไร ใช่ไหมคะ ถ้าเกิดเราอยากรู้ว่า เขาชื่ออะไร หรือสิ่งนี้คืออะไร เราก็จะถามว่า what is this ถูกไหมคะ 2. where ที่ไหนอ่ะ เวลาเราอยากรู้ว่า เขาทำอะไรอยู่ที่ไหน หรือเขามาจากที่ไหน เราก็จะใช้คำว่า where are you from ถูกไหมคะ อันที่สามก็คือ when เมื่อไหร่ อ่ะเวลาที่คุณอยากจะรู้ว่า เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ ใช่ไหมคะเราก็จะใช้คำถามขึ้นต้นด้วย when ต่อมา why เมื่อ ไหร่ที่ใช้ why เนี่ย เราจะตอบเขาหลายคนอาจจะบอกว่า เราต้องใช้คำว่า because นะคะอาจารย์เราต้องใช้คำว่า because เพราะว่าว่าคำว่า because เนี่ยแปลว่า เพราะว่านะคะ แต่จริงๆ แล้วบางทีก็ไม่ต้องมีคำว่า because ก็ได้นะคะ ส่วนคำว่า why เนี่ยเขาถามถึงเหตุผล ว่าเพราะอะไร เช่น ถ้าเกิดคุณอยากรู้ว่า เพราะอะไรทำไมถึงมาที่นี่ why you come here ใช่ไหมคะอ่าต่อมา who ค่ะ ถามว่าใครอ่าเวลาที่เราอยากรู้ว่าเขาเป็นใคร เช่น เวลาใครที่มาหาอาจารย์นะคะ อาจารย์ก็จะถามเขาว่า who are you anyway คุณเป็นใครคะ เพราะว่าอาจารย์รู้จักคนเยอะ แต่บางทีอาจารย์ก็จำใครไม่ได้เลย แต่ อาจารย์ก็บางทีอาจารย์ก็รู้สึกเสียใจนะที่จำหน้าใครไม่ได้นะคะ เพราะลูกศิษย์อาจารย์เยอะเหลือเกิน ไม่ต้องเสียใจนะคะ เวลาถ้าเกิดทักอาจารย์แล้ว อาจารย์ไม่ทักตอบ เพราะบางทีอาจารย์ก็งงๆ เอ๊ะคือลูกศิษย์อาจารย์หลายร้อยคนเลยค่ะ ถ้าเกิดรวม ๆ กันแล้วก็เป็นพันนะคะ ดังนั้นอาจารย์มักจะใช้คำถามว่า who are you you look familiar อ่าคำนี้ค่ะ คุณเป็นใครคะ ดูคลับคล้ายคลับคานะ อ่า ดูคุ้นๆ นะ ใช่ไหม ต่อมา whose ของใคร เช่นเวลาของวางอยู่บนโต๊ะเนี่ยค่ะ อาจารย์อยากรู้ว่ามันเป็นของใคร whose is this อ่า whose is this อันเนี้ยของใคร อ่า เราจะใช้คำว่า whose ขึ้นมาทันที ใช่ไหมคะ ต่อมา whom ของใครเหมือนกัน แต่ถามเเป็นกรรมในประโยคนะคะ ไอตัวเนี้ย whom ของของของใคร เช่น เวลาเราอยากรู้ว่า เรารู้แล้วว่าไอปากกานั้นน่ะอยู่บนโต๊ะนะไอของที่มันอยู่บนโต๊ะนั่นน่ะมันเป็นของใครนะคะต่อมา which อันไหน เวลาเราถาม which นะคะเราก็จะมีอยู่ มากกว่าหนึ่งสิ่งให้เลือก เช่น which one do you like อ่ะอันไหนที่คุณชอบมากที่สุด which one do you love best อ่ะคุณชอบมากที่สุดคืออันไหน ใช่ไหมคะ ต่อมาอันสุดท้ายเนี่ย ตัวเนี้ยจะไม่เหมือนคนอื่นเลย มีหนึ่ง how how เนี่ย คืออย่างไร เช่น how do you go home คุณกลับบ้านยังไง อ่าใช่ไหมคะ คำนี้คำว่า how แปลว่าอย่างไร ซึ่งเมื่อรวมแล้วนะคะ มันก็จะมี 8 wh กับอีก 1 h นะคะ ซึ่งคำถามเหล่านี้เราต้องการข้อมูล แต่ wh question เนี่ยใช้ในการถามที่เป็นข้อมูลหรือข้อเท็จจริง เราจะไม่ตอบด้วย yes หรือ no นะคะ บางคนเขาถาม what's your name yes where are you from yes when when were you born no why do you come here no ทีนี้จะรู้เรื่องกันไหมคะ อ่า ใช่ไหมคะ ทีนี้เราเริ่มรู้แล้วล่ะ ว่าสิ่งที่เราเรียนมานั้นมีทั้งหมด 5 section ทีนี้ถ้าเกิดเรา คิดว่ายังไม่เข้าใจอยู่นะ ที่อาจารย์สรุปไปแล้วนะคะ ขอให้ทุกคนกลับไปทบทวนโดยการกลับไปดูวิดีโอใหม่นะคะวิดีโอไล่มาตั้งแต่บทที่ 1 และ 2ถูกไหมเพราะอันนี้คือรีวิวของบทที่2 แล้วใช่ไหมคะถ้าเกิดฟังแล้วยังไม่เข้าใจอยู่นะคะ ให้กลับไปดูนะคะ